ตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อทฤษฎีการสื่อสารและสื่อการศึกษาสำหรับเรื่องทฤษฎีการสื่อสารมีหัวข้อย่อย 5 หัวข้อดังนี้ 1. ลักษณะของการสื่อสาร 2. ประเภทของการสื่อสาร 3. องค์ประกอบของการสื่อสาร 4. องค์ประกอบของการสื่อสารในการเรียนการสอน และ 5. แบบจำลองการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อสาร communication หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล ทั้งจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง และบุคคลหนึ่ง ไปสู่หลายๆ บุคคล โดยผ่านทางการใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกันได้ สำหรับองค์ประกอบในการสื่อสารตามทฤษฎี SMCR ของเบอร์โรประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้ ผู้ส่งสาร source หรือ sender สาร message ช่องทางในการส่งสาร channel และผู้รับสาร receiver ผู้ส่งสารคือผู้ที่ทำหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยผ่านทางช่องทางที่เรียกว่าสื่อ หากเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ผู้ส่งสารจะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเพียงอย่างเดียว แต่หากเป็นการส่งสารแบบสองทาง บางครั้งผู้ส่งจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้รับสารด้วย ผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง และเรื่องที่จะส่ง ต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่จะส่ง และอยู่ในระบบสังคมเดียวกับผู้รับ ก็จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารที่ดี จะต้องประกอบไปด้วยความสะดวกในการรับส่ง การตีความ เนื้อหาสาร และการจัดรูปแบบของสาร ซึ่งจะมีส่วนทำให้การสื่อสารมีความหมายง่ายขึ้น สื่อหรือช่องทางในการรับสาร อันได้แก่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพกราฟิก สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น ผู้รับสาร ผู้รับสารคือผู้ที่เป็นเป้าหมายในการสื่อสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารจะต้องมีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสาร ต่อผู้ส่งสาร ต่อตนเอง และอยู่ในระบบสังคมและวัฒนธรรมเดียวกับผู้ส่งสาร ลักษณะของการสื่อสาร ลักษณะของการสื่อสารอาจแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะ ตามแนวคิดของอาจารย์กิดานันมลิทอง คือ 1. การสื่อสารด้วยวาจา วัจนภาษา หรือ verbal communication เช่น การพูด การเขียน การร้องเพลง 2. การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา หรือ non-verbal communication เช่น การสื่อสารด้วยท่าทาง ภาษากายหรือภาษามือ 3. การสื่อสารโดยการใช้จักษุสัมผัสหรือการมองเห็น เช่น การสื่อสารด้วยภาพ โปสเตอร์ สไลด์ หรือสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆ เช่น ลูกศรชี้ทางเดิน เป็นต้น ประเภทของการสื่อสารแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1. การสื่อสารในตนเอง 2. การสื่อสารระหว่างบุคคล 3. การสื่อสารแบบกลุ่มชน และ 4. การสื่อสารมวลชน การสื่อสารในตนเอง เป็นการสื่อสารภายในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลผู้นั้นเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในขณะเดียวกัน เช่น การเขียน การอ่านหนังสือ หรือการคิดกับตนเอง 2. การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารระหว่างคนสองคน เช่น การสนทนา หรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกัน 3. การสื่อสารแบบกลุ่มชน เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มชน ซึ่งประกอบไปด้วยคนจำนวนมาก เช่น การสอนในห้องเรียน ระหว่างครูหนึ่งคนกับนักเรียนทั้งชั้นเรียน หรือระหว่างกลุ่มชนกับบุคคล เช่น กลุ่มชนที่มาร่วมกันฟังคำปราศัยหาเสียงของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง 4. การสื่อสารมวลชน เป็นการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่นนิตยสาร หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ เพื่อให้มวลชนซึ่งเป็นผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกัน ในเวลาพร้อมๆกัน องค์ประกอบของการสื่อสาร 1. ผู้ส่งสารหรือต้นแหล่งของการส่งสาร เป็นแหล่งที่จะนำข่าวสารเรื่องราว ข้อมูล แนวความคิด ความรู้ ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อส่งไปยังผู้รับ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มชนก็ได้ ผู้ส่งนี้จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียว กลุ่มบุคคลหรือสถาบัน โดยอยู่ในลักษณะได้หลาย ๆ อย่าง 2. เนื้อหาเรื่องราวได้แก่ เนื้อหาของสาร หรือเรื่องราวที่ส่งออกมา เช่นความรู้ ความคิด ข่าวสาร บทเพลง ข้อเขียน เพื่อให้ผู้รับได้รับข้อมูลเหล่านี้ 3. สื่อหรือช่องทางในการสื่อสาร เป็นตัวกลางที่ช่วยในการถ่ายทอด แนวคิด เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ 4. ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับเนื้อหาเรื่องราว จากแหล่งหรือผู้ที่ส่งมา ผู้รับนี้อาจจะเป็นบุคคล กลุ่มชนหรือสถาบันก็ได้ 5. ผล หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่งสาร ส่งเรื่องราวไปยังผู้รับ ผลที่เกิดขึ้นคือการที่ผู้รับได้รับความเข้าใจหรือไม่เข้าใจ การยอมรับหรือปฏิเสธ การพอใจหรือการไม่พอใจ สิ่งเหล่านี้เป็นผลของการสื่อสาร และจะเป็นผลสืบเนื่องต่อไปว่า การสื่อสารนั้นจะสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายได้หรือไม่ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้รับ สื่อที่ใช้ และสถานการณ์ในการสื่อสารอีกด้วย 6. ปฏิกิริยาสนองกับ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากผล ซึ่งผู้รับได้ส่งกลับไปยังผู้ส่ง โดยผู้รับอาจแสดงอาการให้เห็น เช่นการง่วงนอน การตรบมือ การยิ้ม การพยักหน้า การพูดโต้ตอบหรือการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้ส่งทราบว่า ผู้รับมีความพอใจหรือมีความเข้าใจในความหมายในสิ่งที่ส่งไปหรือไม่อย่างไร องค์ประกอบในการสื่อสารในการเรียนการสอน องค์ประกอบของการสื่อสารในการเรียนการสอน 1. ผู้ส่งสารในการเรียนการสอนคือ ผู้สอน ครู วิทยากร หรือผู้บรรยาย 2. เนื้อหาความรู้ที่ส่งให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหาของวิชาตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยอาจแบ่งเป็นบทเรียนโดยเรียงจาก ง่ายไปยากเพื่อความสะดวกในการนำมาสอน 3. สื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการส่งเนื้อหาความรู้ให้แก่ผู้เรียน 4. ผู้รับสารได้แก่ผู้เรียนซึ่งมีระดับอายุสติปัญญา และความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับ จึงทำให้มีความสามารถในการถอดรหัสแตกต่างกันไปด้วย 5. ผลที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน หมายถึง ผลการเรียนรู้เพื่อแสดงว่าผู้เรียนสามารถเข้าใจสารหรือความรู้ที่ได้รับมานั้นหรือไม่ 6. ปฏิกิริยาสนองกลับของผู้เรียน หมายถึง การที่ผู้เรียนตอบคำถามได้ หรืออาจจะถามคำถามกลับไปยังผู้สอน หรือการที่ผู้เรียนแสดงอาการง่วงนอน ยิ้มพยักหน้า หรือกริยาใดๆส่งกลับไปยังผู้สอน แบบจำลองการสื่อสาร มีนักวิชาการหลายท่าน ได้พัฒนาทฤษฎีการสื่อสารแบบต่างๆ ในการสื่อสาร ในการสื่อสารนั้น ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะมีความเข้าใจตรงกันได้มากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระดับสังคม และวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย ถ้าผู้ส่งสารและผู้รับสารมีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สอดคล้องกันมาก ก็จะยิ่งทำให้การสื่อสารได้ผลดียิ่งขึ้นสำหรับในตอนนี้จะนำเสนอแบบจำลองในการสื่อสาร 3 รูปแบบคือ 1. แบบจำลองการสื่อสาร SMCR ตามแนวคิดของเบอร์โร่ 2. แบบจำลองการสื่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของ Channel และ Weaver 3. แบบจำลองการสื่อสารเชิงวงกลมตามแนวคิดของ o s g o o d และ s h l a m 1. แบบจำลองการสื่อสาร SMCR ตามแนวคิดของเบอ์โร่เบอร์โร่ และให้ความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ ในการสื่อสารคือ 1. ผู้ส่งสารจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเข้ารหัส เนื้อหาข่าวสารได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้รับ 2. ข่าวสาร หรือเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งสาร 3. ช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับ ได้รับสารนั้นผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 4. ผู้รับสารจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถอดรหัสสารที่ได้รับมาอย่างถูกต้อง แบบจำลอง SMCR ของเบอร์โรจะให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จ อันได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งผู้รับและผู้ส่งจะต้องมีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สอดคล้องกัน 2. แบบจำลองการสื่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของ Channel และ Weaver จากการสื่อสารจะต้องเริ่มจากผู้ส่งสารซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล ทำหน้าที่ในการส่งเนื้อหาข่าวสารไปยังผู้รับ โดยผ่านทางเครื่องส่งหรือตัวถ่ายทอดซึ่งเป็นตัวกลาง ในลักษณะสัญญาณในช่องทางต่างๆ เมื่อผู้รับสารได้รับสัญญาณแล้ว จะถูกปรับตามเครื่องรับหรือ receiver เพื่อที่ให้การรับนั้นทำการแปลความหมาย ให้ตรงกับที่ผู้ส่งส่งสารมา ซึ่งในบางครั้ง สัญญาณที่ส่งไปอาจจะถูกลบกวนทำให้สัญญาณที่ส่งไปนั้น กับสัญญาณที่ได้รับอาจไม่ตรงกัน นอกจากจะมองถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารเช่นเดียวกับเบอร์โรแล้วแบบจำลองนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับสิ่งรบกวนด้วย เพราะในการสื่อสารหากมีสิ่งรบกวนเกิดขึ้น ก็จะหมายถึง อุปสรรคในการสื่อสาร อันจะทำให้การแปลความหมายผิดไปหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ 3. แบบจำลองการสื่อสารเชิงวงกลมตามแนวคิดของออสกูดและแชลม เป็นรูปแบบการจำลองการสื่อสารในเชิงวงกลม ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง